วันนี้แหละ เราจะมาตัดสินให้มันรู้ไป ไม่ขัดข้องอยู่แล้ว ช่างเป็นชุดเกราะและกรงเล็บที่ร้ายกาจจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้น ก็ทำได้แค่บนพื้นดินใช่ไหมล่ะ อย่าบอกนะว่า ปีกที่เท้านั่น ไม่ใช่แค่แฟชั่นงั้นเหรอ แล้วจะเสียใจที่ดูถูกปีกคู่นี้ของฉัน เตรียมใจไว้ซะยาถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ หรือถ้ารักกันมากก็ช่วยสนับสนุนค่ากินอยู่ของพวกเรา โดยการกดซ u เปอร์แตงส์หรือซื้อสติกเกอร์ของพวกเราด้วยก็ได้ แต่ถ้าไม่กดแล้วก็ ก็อะไรก็อะไรก็อะไร ก็ก็ก็